พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน Thailand Tech Show 2020 วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรมเพื่อการลงทุน ในยุค New Normal ที่ผู้คนมีวิถีชีวิตเปลี่ยนไป ทำให้แนวโน้มของการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปด้วย นักลงทุน นักธุรกิจ สตาร์ทอัพ หรือผู้สนใจ ที่กำลังมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือ นวัตกรรมล้ำๆ มาช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค New Normal ไม่ควรพลาดงานนี้เลยครับ Thailand Tech Show 2020 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด -19 ในปีนี้ สวทช ร่วมกับ 40 หน่วยงานพันธมิตรจัดงาน Thailand Tech Show 2020 ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งผู้ร่วมงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการบรรยาย 10เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง การนำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีเด่นต่อนนักลงทุน และนักอุตสาหกรรม การสัมมนาวิชาการ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรม ที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี ครอบคลุม หลายกลุ่มอุตสาหกรรม และการเจรจาธุรกิจแบบวันออนวันสนับสนุนการสร้างธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000